ปั้นหม้อเลี้ยงชีพ อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้น มีชีวิตอยู่อย่างลำบากฝืดเคือง ภายในพระนคร คืนวันที่บัณฑิตของพระราชาถูกจับได้ว่าใส่ความมโหสถ เทวดาผู้สิงอยู่ที่มหาสเวตฉัตร ไม่ได้สดับธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์นาน พิจารณาดูก็ทราบเหตุ คิดจะทำให้ พระโพธิสัตว์กลับพระนครตามเดิม ครั้นถึงเวลากลางคืน จึงแหวกกำพูฉัดออกมาถามปัญหา พระเจ้าวิเทหราชสี่ข้อ หากแก้ไม่ได้ จะลงเทวทัน พระราชาตอบไม่ได้ พระองค์จึงขอผัดไปอีกวัน จะขอปรึกษาบัณฑิตพระองค์ก่อน ครั้นรุ่งขึ้น พระราชารับสั่งเรียก บัณฑิตเข้าเฝ้า อาจารย์ทั้งสี่คนถูกเยาะเย้ยตามถนนว่า คนหัวโลนคนหัวโลนก็อับอาย ต้องใช้ผ้าสวมศีรษะมาเฝ้า พระราชาตรัสถามปัญหาที่เทวดาถาม เสนกะตอบไม่ได้ แม้อาจารย์อีกสามคนก็หมดปัญญาที่จะตอบ พระราชาทรงรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนใจ ทรงตำหนิตนเองในยามเช่นนี้ พระองค์คิดถึงมโหสถมาก หากมโหสถยังอยู่ พระองค์ก็คงไม่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ ก็แล้วมโหสถจะระเหเร่ร่อนไปอยู่ที่ไหน คิดแล้วก็นึกสงสารมโหสถจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ ครั้นตกกลางคืน เทวดามาทวงถามอีก พระราชาตอบว่า พระองค์ถามบัณฑิตทุกคนแล้ว แม้พวกเขาก็ไม่รู้ เทวดาแสดงอาการเครียวกราด ยกค้อนเหล็กขึ้นขู่ว่า คนทั้งสี่คนนั้นจะรู้อะไร เว้นมโหสถแล้วไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้ ขอให้เรียกมโหสถมาตอบปัญหา ถ้าไม่เช่นนั้น จะเอาค้อนเหล็กไฟนี้ทุบหัวให้แตก ครั้นเทวดาทูลเตือนว่า เมื่อต้องการไฟไม่ควรจะเป่าหิ่งห้อย หรือเมื่อต้องการน้ำนม ไม่ควรจะรีดจากเขาโคไกลกัน เมื่อไฟลุกโชดช่วงอยู่ ยังเที่ยวหาไฟโดยใช่เหตุ บุคคลเห็นหิ่งห้อย ในราตรีก็เข้าใจว่าไฟ จึงเอาหญ้าแห้ง ต่อไฟจากหิ่งห้อย ไฟก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ พระราชาทรงกลัวตาย จึงคิดถึงมโหสถอย่างมาก ก็แล้วบัดนี้เขาอยู่ที่ไหน พระองค์ทรงเฝ้ารำพึงถึงมโหสถตลอดราตรีครั้นรุ่งขึ้น ทรงเรียกอมาตทั้งสี่คนมารับสั่ง ให้นำรถออกไปค้นหามโหสถทั้งสี่ทิศว่า หากพบมโหสถบุตรเราอยู่ที่ใด จงทำสักการะเธอแล้วนำกลับมาโดยเร็วอามาตทั้งสี่คนออกจากพระนครคนละประตูอามาตสามคนไม่พบมโหสถ แต่อามาตคนหนึ่งออกทางประตูด้านทิศใต้ ไปพบมโหสถที่บ้านทักกินะยวมัชคามกำลังขนดินเหนียวร่างกายเปรอะเปื้อน เนื้อตัวกร้านเกรียม นั่งบนต่างไม้หมุนจับปั้นหม้อรับจ้างปั้นหม้อแลกข้าวประทังชีวิต แม้มโหสถจะมีปัญญามาก สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ แต่มโหสถกลับยึดอาชีพรับจ้างปั้นหม้อ เนื่องจากมโหสถคิดว่า พระราชาทรงระแวงว่า ตนมักใหญ่ไฟสูงจะชิงราชสมบัติ แต่เมื่อพระราชาทราบว่า แม้มโหสถจะมีปัญญา แต่กลับเลือกอาชีพกรรมกร รับจ้างปั้นหม้อขายก็จะทรงหายระแวง มโหสถเห็นอมาตก็รู้ว่าจะมาหาตน จึงคิดว่า วันนี้เราจะได้ยศกลับมาตามปกติแล้ว เราจะได้กินอาหารที่อมราจัดเตรียมไว้ให้ คิดชะนี้ จึงทิ้งก้อนข้าวที่ถืออยู่ในมือ ลุกขึ้นบ้วนปาก อมาตคนนั้น เป็นคนของเสนกะ เมื่อจะยกคำที่มโหสถเคยกล่าว กับเสนกะแต่หนหลังว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาขึ้นมาเยาะเย้ยจึงกล่าวว่า ท่านบัณฑิตคำพูดอาจารย์เสนกะ เห็นจะเป็นจริงหรอกกำมัง ในเมื่อท่านเสื่อมอำนาจวาสนา ปัญญาก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ดูสิร่างกายประเปื้อนดินเหนียวดูไม่จืดนั่งบนต่างไม้ กินข้าวเปล่าเช่นนี้ แม้ท่านจะมีปัญญาดุดแผ่นดิน มีความเพียรเป็นเลิศปัญญาก็ยังช่วยป้องกันท่านจากความล่มจมไม่ได้น่าสงสาร คนมีปัญญาแต่ต้องมากินข้าวเปล่า มโหสถกล่าวว่า เราประสงค์จะใช้ปัญญาของตน กลับมามีอำนาจวาสนาเหมือนเดิม จึงได้ทำเช่นนี้ เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นจากความทุกข์ เมื่อพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะก็เก็บตัวหลบซ่อนอยู่ เพื่อใช้ปัญญาคบคิด เราจึงพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่า เพราะรู้ว่า การไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญ ดุดความองอาจแห่งพระยาราชสี ท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยปัญญาของตนอมาตกล่าวว่า เทวดาสิงอยู่ที่มหาสเวตชัดถามปัญหาพระราชา พระองค์ตรัสถามบัณฑิตทั้งสี่คน แม้คนหนึ่งก็ตอบไม่ได้ พระราชาจึงมีพระบรมราชองค์การรับสั่งให้ข้าพเจ้าตามหาท่าน มโหสถได้โอกาสจึงสรรเสริญอนุภาพแห่งปัญญาว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจงเห็นอนุภาพแห่งปัญญาเถิด เพราะว่าอิสริยยศเป็นที่พึ่งไม่ได้เมื่อชีวิตถึงคราวขับขัน ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะช่วยชีวิตได้ อมาตให้มโหสถอาบน้ำนุ่งหม่ม ให้เงินหนึ่งพันกหาปณะนะและผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดใหม่ ซึ่งเป็นของพระราชทาน ช่างหม้อเกิดความกลัวราชภัยมาถึงตัว เพราะใช้มโหสถผู้เป็นราชบัณฑิต มโหสถเห็นอาการช่างหม้อก็ทราบว่า ครัวจึงพูดปลอบใจว่า อย่ากลัวเลย ท่านมีบุญคุณแก่เรามาก แล้วเอาเงินหนึ่งพันกหาปณะนะให้ช่างหม้อไว้เป็นค่าใช้จ่าย นั่งรถกลับเข้าพระนครทั้งที่ตัวเปื้อนดินเหนียวอามาตให้กราบทูลพระราชาว่า มโหสถกลับมาแล้ว พระราชารับสั่งถามว่า พบมโหสถที่ไหน อามาตกราบทูลว่า มโหสถปั้นหม้อขายเลี้ยงชีพอยู่ที่หมู่บ้านทางทิศใต้พระนคร แม้ทราบว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าก็ยังไม่อาบน้ำมาทั้งที่ร่างกายเปื้อนดินเหนียว พระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่า ถ้ามโหสถเป็นศัตรูเรา จะต้องเที่ยวสั่งสมกองกำลัง แต่มโหสถ ไม่ได้เป็นศัตรูเราจึงรับสั่งให้บอกมโหสถไปเรือนอาบน้ำแต่งตัว แล้วมาโดยเกียรติศักดิ์ที่พระองค์เคยพระราชทานให้มโหสถทำตามรับสั่งแล้วกลับเข้าเฝ้า เมื่อได้พระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้า ก็ตรงเข้าไปถวายบังคมพระราชา พระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิสันฐาน ด้วยความปรีดาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อจะทรงทดลองมโหสถ จึงตรัสว่า คนบางพวกไม่ทำความชั่วด้วยคิดว่า เราสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศอยู่แล้ว บางพวกไม่ทำความชั่ว เพราะเกรงว่าจะถูกติเตียน ทั้งเกรงเจ้านายผู้ให้ยศตนจะถูกติเตียนไปด้วย แต่เจ้ามีความสามารถ มีความคิดอ่าน หากหวังจะครองราชสมบัติก็ย่อมจะทำได้ เหตุไรจึงไม่คิดหาทางทำความทุกข์ให้เรา เพื่อเป็นการแก้แค้นมโหสถกราบทูลว่า บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อถึงกราวเคราะห์ประสบทุกข์ก็ไม่ทำความชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตน แม้ทรัพย์สมบัติ จะล้มละลายก็สงบนิ่ง ไม่ยอมละทิ้งธรรม เพราะรักและชัง พระราชาตรัสว่า คนทำความชั่วก่อน จนทรัพย์สมบัติมั่งคั่ง ภายหลังจึงทำความดีก็ได้ไม่ใช่หรือ มโหสถกราบทูลว่า คนนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้น เพราะผู้ทำร้ายมิตรเช่นนั้น เป็นผู้ชั่วช้า คนหักกินต้นไม้ที่ตนพักพิง ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำร้ายมิตร ก็ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์พระองค์ให้บิดาของข้าพระองค์ดำรงอยู่ในอิสริยยศ แม้ข้าพระองค์ พระองค์ก็ทรงให้การอนุเคราะห์อย่างมากมาย หากข้าพระองค์ทำร้ายพระองค์ จะไม่ชื่อว่าประทุษร้ายมิตรได้อย่างไร นรชนรู้ธรรมจากใคร ท่านผู้นั้นเป็นดังเกราะเป็นที่พึ่ง ผู้มีปัญญาไม่ควรทำลายมิตรภาพระหว่างท่านผู้นั้นให้เสื่อมสิ้นไป ครั้นแล้วมโหสถได้ถวายโอวาทพระราชาว่า ผู้ของเรือน เกลียดค้านไม่ดี นักบวชไม่ สำรวมไม่ดี พระราชาไม่ทรงพิจารณาให้รอบคอบก่อน จึงทรงราชกิจไม่ดี บัณฑิตผู้มักโกรธไม่ดี กระสัตย์ทรงพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนจึงทรงราชกิจ เกียรติยศย่อมแผ่ไพศาลไปทั่วทิศ